พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Magic Touch ลิปไร้สัมผัสขจัดโควิด -19 ในสถานการณ์ที่โรคโควิด -19 กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก หนึ่งในวิธีการที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคได้ คือการลดการสัมผัสสิ่งของ ที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก นักวิจัยไทย จึงพัฒนาปุ่มกดลิฟต์โดยสารที่สั่งการด้วยระบบเซ็นเซอร์ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคในอาคารต่างๆ ครับ นักวิจัย สวทช พัฒนา Magic Touch ปุ่ม ลิฟต์ ไร้สัมผัสที่รับการสั่งการ ด้วยระบบเซ็นเซอร์ เพียงผู้ใช้นำหลังมือบังหน้าปุ่มเลขที่ชั้นที่ต้องการ ในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตรชุดอุปกรณ์ Magic Touch ติดตั้งบนลิฟต์ตัวเดิมได้ โดยไม่ต้องเจาะ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบประกัน สามารถปรับให้รองรับจำนวนชั้นได้ตามต้องการ Magic Touch รองรับการใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DC ปัจจุบันได้มีการนำไปทดสอบการใช้งาน านแล้วที่ลิฟต์บางอาคารของ สวทช โรงพยาบาลสิริราช และศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานี ร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000